จงการสวัสดีครับพูดภาษากุยกับพี่แดงครับ วันนี้เราจะมาเรียนคำว่าทำบุญนะครับ ทำบุญทำทานนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับ ทำบุญหัวบุญหัวบุญคำว่าทำก็คือ หัวคำว่าบุญก็คือบุญครับ ไปทำบุญจีหัวบุญจีหัวบุญ ไปทำก็คือจีวัวบุญก็คือบุญไปทำบุญวัดไหนจีวัวบุญวัดเนี้ยจีวัวบุญวัดเนี้ยจีวัวคือไปทำนะครับบุญก็คือบุญวัดไหนก็คือ วัดเนี้ยครับจีวัวบุญวัดเนี้ย ทำบุญบ้านหัวบุญดุงหัวบุญดุงทำบุญก็คือหัวบุญนะครับคำว่าดุงก็คือบ้านนะครับถวายสังฆทาน ถวายสังฆทาน ถวายสังฆทานคำว่าถวายก็คือถวาย สังฆทานก็คือสังฆทานสังฆทาน ตักบาตรเซอร์เบียดเซอร์เบียดถวายพระทหารเช้า ถวายกะหันถวายกะหันกะหันก็คืออาหารเช้านะครับ ถวายพัตคาร ขอไปครับ ถวายพัตตาหารเพน ถวายเพนถวายเพน เพนก็คือเพนเองนะครับ ถวายก็คือถวาย น้ำปานะ เดียปานะ เดียปานะ เดียก็คือน้ำนะครับ ปานะก็คือปานะ หลวงพ่อ หลวงพ่อ หลวงพ่อ ภาษากุยไม่มีไม่เองนะครับหลวงพ่อถ้าเป็นภาษาไทยก็คือหลวงพ่อสูงหน่อย แต่ภาษากุยคือหลวงพ่อคำไม่ไม่สูงนะครับ โยมโยมก็คือโยมโยมนะครับบุญผ้าป่าบุญพาปา บุญพาปาบุญก็คือบุญ ผ้าป่าก็คือพาปา บุญกระถิน บุญกระถิน บุญกระถินครับคล้ายๆกันนะครับ บุญกระถินทำบุญขึ้นทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็คือวัวบุญสอดุงกระไมวัวบุญสอดุงกระไม หัวบุญก็คือทำบุญนะครับสหดุงก็คือบ้านใหม่ ขึ้นบ้านใหม่สหดุงกำไมก็คือขึ้นบ้านใหม่นะครับคำว่ากำไมก็คือใหม่นะครับ ขึ้นบ้านก็สหดุงสหดุงถวายปัจจัยก็ถวายปัจจัย เหมือนกันเลยนะครับรับพร ลาพรลาพร น้ำมนต์เดีย น้ำมนต์เดีย น้ำมนต์เดีย ก็คือน้ำนะครับ น้ำมนต์ก็คือน้ำมนต์โรงทาน โรงทาน โรงทาน โรงทานนะครับคล้ายกันเรามาตัวนี้รอบนึงนะครับ ทำบุญ หัวบุญ หัวบุญคำว่าทำก็คือหัว คำว่าบุญก็คือบุญครับ ไปทำบุญ จีหัวบุญจีหัวบุญไปทำก็คือจีหัวบุญก็คือบุญไปทำบุญวัดไหนจีหัวบุญวัดเนี้ยจีหัวบุญวัดเนี้ยจีหัวคือไปทำนะครับบุญก็คือบุญ วัดไหนก็คือวัดเหนียครับจีวัวบุญวัดเหนียทำบุญบ้าน หัวบุญดุงหัวบุญดุง ทำบุญก็คือหัวบุญนะ ครับ คำว่าดุงก็คือบ้านนะครับ ถวายสังฆทาน ถวายสังฆทาน ถวายสังฆทาน คำว่าถวายก็คือถวายสังฆทานก็คือสังฆทานสังฆทาน ตักบาตรเซอเบียดเซอเบียดถวายพระทหารเช้า ถวายกะหันถวายกะหันกะหันก็คืออาหารเช้านะครับ ถวายพัตคารขอไปครับ ถวายพัตตาหารเพนถวายเพนถวายเพนเพนก็คือเพนเองนะครับถวายก็คือถวาย น้ำปานะ เดียปานะเดียปานะเดียก็คือน้ำนะครับปานะคือปานะหลวงพ่อหลวงพ่อ หลวงพ่อครับ ภาษาคุยไม่มีไม่เอนะครับ หลวงพ่อถ้าเป็นภาษาไทยก็คือหลวงพ่อสูงหน่อยแต่ภาษาคุยคือหลวงพ่อคำไม่ไม่สูงนะครับ โยม โยมก็คือโยมโยมนะครับบุญผ้าป่าบุญพาปา บุญพาปา บุญก็คือบุญผ้าป่าก็คือพาปาบุญกระถิน บุญกระถิน บุญกระถินครับคล้ายๆกันนะครับ บุญกระถินทำบุญขึ้นทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็คือวัวบุญสะดุงกระไมวัวบุญสะดุงกระไม หัวบุญก็คือทำบุญนะครับสหดุงก็คือบ้านใหม่ ขึ้นบ้านใหม่สหดุงกำไมก็คือขึ้นบ้านใหม่นะครับคำว่ากำไมก็คือใหม่นะครับ ขึ้นบ้านก็สหดุงสหดุง ถวายปัจจัย ก็ถวายปัจจัยเหมือนกันเลยนะครับ รับพรลาพรลาพร น้ำมนเดีย น้ำมนเดีย น้ำมนเดียก็คือน้ำนะครับ น้ำมนก็คือน้ำมนโรงทาน โรงทาน โรงทาน โรงทาน ครับจบแล้วสำหรับคลิปคำศัพท์คำว่าทำบุญนะครับ แล้วก็เจอกันอีกคลิปหน้านะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการ จะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ภาษาคุยครับสามารถส่งคลิปหรือว่าบทสนทนาภาษาคุยเพื่อเราเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่นะครับสามารถส่งมาได้ที่คลิปมาที่ที่อยู่ด้านล่างนี่ครับของของคลิปนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ